การหลอกลวง การหลอกลวงบนระบบอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้ง่าย ผู้ใช้งานจึงควรสังเกตความผิดปกติจากเว็บไซต์ที่เข้าไปใช้บริการ หรือข้อมูลข่าวสารที่ลือกันต่อๆมา ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตใน 2 รูปแบบนะคะ ก็คือ การหลอกลวงด้วยเว็บไซต์ปลอม และการสร้างข่าวหลอกลวง ซึ่งรายละเอียดจะพูดในคลิปถัดไปนะคะ